ค่ะณตอนนี้นะคะ เรามาถึงประเทศที่พวกเราสนใจกันอีกเหมือนกันนะคะ ก็คือพวกเรามักจะเรียกสั้นๆ ว่าประเทศลาวนะคะ บ้านพี่เมืองน้องของเราเนี่ยนะ ก็คือชื่อเต็มก็คือสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะ ก็คือเป็นประเทศลาวของที่ติดบ้านเรานะคะ ติดบ้านเรานี้ หลายคนก็ เอ๊ะจริง ๆ แล้วประเทศลาวนี้ก็มีประชากรสักกี่ล้านคนนะคะ ก็หลักๆกก็จะมาประมาณ7ล้านคนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่ความเล็กของประเทศลาวเนี่ยก็ก็เออมีความหลากหลายที่น่าสนใจ เพราะว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกว่า 40 กลุ่มเลยทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นก็ทำให้การใช้ภาษาวัฒนธรรม หรือว่าการใช้สื่ออะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะ ทีนี้ในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด 40 กว่ากลุ่มเนี่ยเขาก็มีเป็นกลุ่มหลักนะคะ ก็เป็นประมาณสักสามกลุ่มหลักนะ ก็คือกลุ่มลาวโซ่งลาวเทิง แล้วก็ลาวล่มนะคะ เพราะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นเป็นกลุ่มที่มีภาษา มีวัฒนธรรม มีสื่อ มีวิธีการสื่อสารของตัวเองนะคะ ถ้าเกิด 3 กลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มหลักเนี่ย สามารถที่จะ ใช้สื่อในการพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะก็จะทำให้ประชาประชาชนส่วนใหญ่หรือประเทศลาวโดยภาพรวมเนี่ยพัฒนาไปได้อย่างอย่างอย่างชัดเจนนะคะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของเรา ก็คือเรื่องของสื่อนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วประเทศลาวเนี่ยเขามีการใช้สื่ออย่างไรบ้างเขามีเขามีการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์เขาเป็นอย่างไรนะคะโดยโดยภาพรวมก็อย่างที่เราทราบนะว่า ประเทศเราเนี่ยก็คือเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็การควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแน่นอนก็ต้องควบคุมเข้มอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของแล้วก็ทำการดำเนินงานทุกอย่างผลิตสื่อควบคุมสื่อทุกอย่างเนี่ยรัดคุมหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การ สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากจากรัฐไปหาประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะอะไรคะเพราะว่าประชาชนเขามีกลุ่มหลายชาติพันธุ์มากเลย แต่รัฐเนี่ยทำภาษาเนี่ยไม่กี่ภาษานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาษาหลักที่สถานีวิทยุของของของลาวใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษาลาว ภาษาขมูแล้วก็ภาษามงนะซึ่งซึ่งก็ ก็ทำให้หลายคนเนี่ยหลุดไปจากข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลหรือส่วนกลางหรือหน่วยงานเนี่ยส่งไปถึงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่เข้าใจภาษากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะว่าจะทำอย่างไรที่ว่าเเราจะสามารถใช้สื่อเนี่ยในการพัฒนาคนให้ครบทุกกลุ่มเหล่านะคะของประเทศลาวนะคะอันนี้ ถามว่าแล้วคนลาวหรือประเทศลาวเนี่ยระบบสื่อของลาวเนี่ยใช้สื่อทำอะไรบ้างนะคะ ถ้าเกิดดูภาพรวมณนะตอนนี้นะคะปี 2560 หรือ 2559เนี่ยก็จะพบว่าสื่อของของประเทศลาวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสื่อที่เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป แล้วก็เป็นสื่อที่เน้นความบันเทิงนะฮะก็ก็ไม่ไม่มีอะไรที่เร่งรีบไม่มีอะไรที่อะไรนะฮะ ต้องกังวลมากนะก็จะเป็นเน้นในเรื่องของความบันเทิงสนุกสนานอะไรต่างๆนะระบบช่องสัญญาณดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวีเนี่ยของประเทศลาวเนี่ยมีหลายช่อง และที่สำคัญก็คือสามารถประเทศลาวเนี่ยสามารถที่จะต่อท่อในเรื่องของการเปิดรับสื่อเนี่ย เข้ากับบริการของโทรทัศน์วิทยุจากต่างประเทศก็คือ VVOA นะคะ Voice of America Radio Free Asia อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย สื่อเข้าไปถึงคนแค่บางส่วน เพราะฉะนั้นเมื่อปี 2550เนี่ยทางองค์กรสหประชาชาติยูเนสโกเนี่ย ก็เลยต้องเข้าไปนะคะก็ไปตั้งในเรื่องของสถานีวิทยุชุมชนนะคะในประเทศลาวก็ตั้งไป 47 สถานีนะคะก็ทำให้ให้มีการผ่องถ่ายข้อมูลจากส่วนกลางจากหน่วยงานไปถึงประชาชนมากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะประเทศเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่หนีไม่พ้นสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า รัฐบาลเริ่มมีการลงทุนในลักษณะของพาร์ทเนอร์ชิพหรือลักษณะของการลงทุนร่วมกับต่างชาติเพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศลาวนะแน่นอนเลยนะคะภายในปีนี้ปีหน้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบสื่อของประเทศลาวแน่นอน ไม่แน่นะคะการถ้าประเทศเราสามารถใช้สื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เน็ต ได้อย่างดีเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศของเขาไปสู่ประเทศที่พัฒนาอย่างอย่าง รวดเร็วได้เช่นกันนะคะ เพราะนั้นลองดูกันต่อไปค่ะ Lao PDR is a multi-ethnic country of 7 million people The media in Laos is small and centrally controlled by the government, which owns and operates nearly all media outlets. Lao PDR is a communist country. Lao is very ethnically diverse. The population includes more than 40 ethnic groups. Within three general families, Lao Sung, Lao Tung and Lao Lum. Lao is the official language, but many local languages are also spoken. Lao is the only written language but it is not spoken or understood by many Laotians. There are many ethnic groups in Laos and many dialects, but uh, we broadcasting on the radio and television uh, three main languages, Lao language and uh, Khmer language and uh, Hmong language. Thai media, which is considered more vibrant and entertaining, is often preferred by Laotians multi-channel satellite and cable TV systems provide access to a wide range of foreign stations. Foreign television and radio services such as Voice of America and Radio Free Asia broadcast into Lao PDR without disruption. In 2007, community radio stations started broadcasting in Lao. UNESCO is helping to scale up the number of community radio stations to 47 stations relaying information in local languages. Radio is number one because the if in the in the city people may uh, watch TV more, but countryside people uh, based on the radio as they can listen everywhere. Licensing and regulation is undertaken by the Ministry of Information, Culture and Tourism Nearly all broadcast media and newspapers are government owned and controlled. Publications are officially censored before publication. The internet in Lao PDR is not censored but the number of internet users is very low by regional standards. Internet penetration is only 14% and smartphone ownership remains low due to the high cost of ownership of a handset and expensive monthly charges. 14% of the population are active social media users. Of course, our government want to improve the internet access for our citizens with private partnership because we have to allow the private company to deal with this. Whilst the government exercises control over the domestic media in Laos, there is open availability to international and Thai media. Radio is more prevalent in the provinces and the majority of the nation do not use or have access to the internet. High ownership and operating costs for technology slows the introduction of social media to the general population, which makes Lao a unique example in ASEAN where print and broadcast media are still highly mainstream forms of communication.